ในจังหวะลำแพงที่ขอกัขึ้นมานะครับจะได้กันรอบนี้นะอาเซิร์ฟสลาลาเธอกอทิ้งนะนอง như sai Thu đời ถ้าได้ตัวน้อง ทุนแน่นอนแม่มีทองจะให้กับแฟนครั้งมาถึงยามแรงแต่ว่าน้ y'all. Eleven, you time